ปะเปิดมาได้หมาป่า มันจะเข้าฟิลิปปินส์หรือเปล่าผมอยากรู้หมาป่ามันมาสิบสี่สิบห้าแล้วตอนนี้อุ้ยกันไกลชนะกระดาษ ได้มาเท่าไหร่โอ้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับสิบห้าต่อสามสิบห้าต่อสาม อืมสิบหกต่อสองแล้วตอนนี้ มีสี่เก้าสิบฟีสปินอยู่ันนี้ไปกันเรื่อย ๆ อยากดูการเข้าฟีสปินไงมัน เกมมันสนุกดี อืมมามาหมาป่ามา ไม่ค่อยแตกเลยท่านผู้ชมทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้ ควิดก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ ไปไหนก็ใส่แมสพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับ เป็นห่วงนะครับทุกคนไปสิบเจ็ดต่อหนึ่งแล้ว มาไหมมันต้องมาอะไรอย่างวันนี้ ต้องมาแล้วแหละ มันต้องมาแล้วแหละมันมันยังไม่มาอีก วะรอเข้าฟิสปินอย่างเดียวตอนนี้เหลือสี่ร้อยเนี่ยจะเข้าไหมหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยมาอีกตัวเดียว ขอหน่อยขอหน่อยวันนี้เอ้ยมาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาท ขอแบบเข้าฟิสปินอะน่าเยอะนะฟิสปินเกมนี้ แต่ไม่รู้วันนี้จะได้หรือเปล่าเนี่ยมาแล้ว แต่เราได้ฟิลิปปินหมาป่ายังไม่เคยได้ตัวหนูน้อยหมวกแดงเลยเอาอะไรดีขอดีกว่านะอะไรดีเออชนะด้วยเดี๋ยวผมเลี้ยงกันเลยเดี๋ยวผมเลี้ยงกันเลยมันไกลปะชนะด้วยเป็นไงอ่ะสุดท้ายกระดาษแหละโอ้โหชนะอีกแล้วว้าวฟรีจะเป็นนะ นี่หมาป่าหมาป่า ลงไหมลงไหม โอ้ ไม่ลง ลงหมาป่า มันไม่ตีให้มันต้องลงอีหนึ่น้อยหมวกแดง ลงไหม อืมมันจะตีหางตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องนะเมื่อกี้ มา โอ้โห ฟาดสักทีขอขอดูแบบต้องฟาดสักทีโอ้ยไม่ลงเลยหางลงมืออะไรเนี่ยพับนั่นแหละฟาดเข้าไป ปับ อืมวายมาโอ้ยได้หนึ่งร้อยห้าบาท มาดิ มาดิมาสักที โอ้โหดูดูหนูน้อยหมดแดงอะ กระเช้าก็ได้โอ้โห กระเช้าหรือดอกไม้ก็ได้ใครแมงฟาดให้ยับเลยวายแตกเยอะๆโอ้โห ไม่ลงให้เลยอะหัวจะปวด ปับอืมแย่ว่ะแย่ แย่จัดเลยนั่นแหละ ดอกไม้ ปับ โอ้ยวายเต็มช่อง โคตรเฟี้ยวครับวันนี้มาอย่างเกิดเลย ไม่รู้จะแตกให้เท่าไหร่ อืมไม่ก้าวินไปแล้ว ยังไงท่านไหละ ท่านไหละท่านไหละอุ้ยหนึ่งพันไปแล้ว ครับตอนนี้ซูเปอร์เมกาวิน นี่ผมเบ็ดขั้นต่ำสามสิบเองนะ นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเบ็ดเลยแตกดีขนาดไหนท่านผู้ชมก็ดูเอาสองพันสามร้อยท่วนโอพระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก สุดฝาดฟาดอีกทีปับ อืมฟาดอีกแล้ววายมาเท่าไหร่บิ๊กวินไปเท่าไหร่เท่าไหร่ เป็นไงผมแม่งสุดเล่ะสามร้อยห้าสิบห้าบาท อีกสามทีมันจะฟาดต่อวะโอ้โหฟาดได้หน่อยไม่ได้ฮะขอแบบปับแล้วก็วายเน้นๆน่ะ ทีสุดท้ายยังไง ขอหน่อย ขอหน่อยฟาดแล้วปับ โอ้ยวายโอ้วายมาน้อยอ่ะไม่รู้มันจะได้เท่าไหร่มันมันวายมาน้อยเกินไปสามร้อยสิบบาทเองว้าวเอาเหลืออีกทีนึงเนาะฝากอาฟาอีกแล้วผมคิดว่าหมดแล้วนะฟิลิปปินส์มันเอาวายมาหน่อยเดียวได้มาเท่าไหร่โอ้ยสามพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทครับ กดกันต่อมากดกันต่อปับปับสามสิบบาทปับเก้าบาท ไม่ใช่เก้าบาทดิไอเก้าต่อเก้าบาทยี่สิบบาทแม่วันนี้ชิวๆเป็นหน่อยวันนี้ กดแบบชิวๆเบ็ดสามสิบบาท ไม่ต้องรีบร้อน แต่มันแรงไม่ค่อยเข้านะ วันนี้เข้าแค่ฟิตปินแล้วก็ไม่ให้เลย nope. อืมสิบเอ็ดต่อเจ็ดแล้ว อืมสิบสองต่อหกมาอีกยี่สิบบาท อยากลองแบบเข้าฟิตปินเลยเนี่ยหนูน้อยหมกแดงเนี่ยที่ผมแดงอ่ะ ฮึบมาอีกสี่สิบบาท ก็มาเรื่อยๆมันก็มาเรื่อยๆแหละเอสวย สวยสวยเลยวันนี้สวยสวยเมาแบบเยอะๆไม่ได้หรอมาแบบ บูมบูมาบูมบูมาอืมแย่ว่ะแย่ว่ะไม่สุดอ่ะสิบสิบได้มาสิบอืมวายมาได้อีกหกสิบมาป้ามาสิบสองตอนหกแล้วป้าแมงยังไง มาต่อย ขอฟิสปินอีกสักรอบจะได้ไหมแหลไม่มาเลยเว้ย เฮ้ย พอดีกว่าหยอกหยอกคนเล่นนะสองสามที ไม่มาจะพอแล้ว พอแล้วไม่ไหวแล้ว ได้มาสามพันก็ได้กำไรมาอยู่นะ wow. ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องพี่เสือสล็อตด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับพี่เสือแตกยักษ์ซ้อน